ครับผมปิงเซาเทนบอยนะครับ สวัสดีครับผมซันเซาเทนบอยนะครับ สวัสดีครับผมชนแดนเซาเทนบอยนะครับ สวัสดีครับกิจเซาเทนบอยครับ สวัสดีครับฟาตาเซาเทนบอยครับ สวัสดีครับตีเซาเทนบอยครับ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปจัดแหลกกันในร้านนะคะ ก็ขออัญเชิญเเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะ พี่ๆทุกคนนะคะเข้าไปในร้านได้เลยค่ะได้เลยไปเลย นิกุคุลครับจะมีผมนะครับ ปิงสายรอนะครับ ผมเต๋สายเนื้อครับ ผมชนแดนสายตลอดแล้วทีมอีกทีนะคะ ชื่อว่า ชื่อว่าปูตาโกครับ ก็จะมีผมฟาตาสายปิงครับ ผมซันสายกินครับ แล้วก็กันจัดแหล่งนะคะก็กติกานะคะจะมีอยู่ว่าเราจะแบ่งทีมเป็น2ทีมนะคะ ใครกินหมดก่อนหรือว่ากินเหลือน้อยที่สุดตามเวลาที่กำหนดนะคะก็จะ บทลงโทษอันแสนทรหด แน่ๆจิ๊บจิ๊บให้กินสองฝั่งยังได้เลยเดี๋ยวเรา เลยครับเวลาถอยหลังนะครับตูดกลับเป็นยังไงครับผม สู้ไหวไหมสวยไหวไหมชิวๆครับชิวๆนะ โอ้ฝั่งนี้ไม่ธรรมดาเลยนะ ช่วยกันกินดีมากสิ่ ถือว่าจะได้หนึ่งคะแนนถ้าเป็นเหลือกับเหลืออย่างนี้จะไม่นับคะแนน โอเคงั้นเราจะมานับคะแนนกันเลยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบสอง และจะมีบทลงโทษให้ผู้ชนะได้คิดบทลงโทษให้กับฝ่ายแพ้อย่างพวกเราคครับก็คือเราจะให้ทีมที่แพ้เนี่ยต้องรับเียวีแพ้ดีกว่าที่แพ้ต้องรับบทโเอาซอสมาผสมกันลนละ้นีคือทีแพ้ที่คนที่แพ้นะครับจะต้องรับผิดชอบนะครับก็คือน้ำจิ้มซอสทาเลกับ ซีฟู้ดนะครับมาผสมกัน ให้เราดมดูกัน เล็ก กินเปรี้ยวมาก ไม่รู้ว่าเวลาเราถ้าเรากินไปแล้ว เราต้องเข้าโรงพยาบาลสักกี่วัน อันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่ารับประทานในวันนี้ ขึ้นบ่อยครับก็ที่มาคอนแทคกับเราในวันนี้นะคะอยากให้สปอยเออช่วยฝากความรู้สึกถึงคนในที่ดูเราอยู่วันนี้อ๋อครับสำหรับช่องเรานะครับ เราอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูกิจกรรมที่เราทำก็จะมีพวกกินนะหาของอร่อยกิน แล้วก็พาไปเที่ยวในที่ต่างๆครับแล้วก็มีอะไรก็มีมีการแนะนำของภาคใต้ครับหรือว่าว่าซัพทนบอยของเราหมายถึงว่าเด็กใต้เด็กใต้นี่นะครับวัฒนธรรมของคนใต้ครับ ายนี้ยังไงครับก็ขอขอบคุณี่บอยนะคะที่มาคอนในวันนี้ค่ะ ก็กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร์แลก็ดิ่าแล้วก็ช่องบอยครับนะคะแล้วเจอกันใคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดับสไคร์ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ